ผู้เรียนทุกท่านก็คงจะเห็นความสำคัญแล้วนะคะ แล้วก็คงอยากจะเป็นบุคคลที่มีเป้าหมายแล้วก็มีการวางแผนชีวิตและอาชีพที่ดีนะคะ แต่ด้วยมีบริบททางสังคมโดยเฉพาะในสังคมยุคใหม่นะคะ ผู้คนที่ ทำอาชีพไปแล้วก็ใช้ชีวิตไปส่วนมากก็จะต้องเผชิญกับภาวะความเครียด ความกดดันหลาย ๆ เรื่องในสังคมนะคะเพราะนั้นงานอาชีพกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นของคู่กัน ทุกคนก็อยากจะมีความสุขในชีวิตและในการทำงาน แล้วก็ประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้น 3 ตัวนี้ก็เลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการวางแผนชีวิต แล้วก็อาชีพด้วยนะคะ ก็เลยอยากจะแนะนำเพื่ออในการเตรียมตัว แล้วก็มีแผนชีวิตในเรื่องของความสุขในชีวิตด้วยนะคะ ก็เลยอยากจะแนะนำในหัวข้อนี้นะคะว่าในสังคมยุคใหม่หรือสังคมแห่ง โลกแห่งอนาคตเนี่ยค่ะ คนที่จะมีความสุขได้เนี่ยจะต้องเป็นคนอย่างไรนะคะ เพื่อผู้เรียนก็จะได้อลองสำรวจตัวเอง เนาะว่าชีวิตตัวเองที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเป็นคนแบบนี้หรือเปล่านะคะ ถ้าเป็น ก็ถือว่าโชคดีมีความสุขในชีวิตและการทำงาน แต่ถ้าเรายังพร่องหรือยังขาดในบางส่วนบางอย่างนะคะ เราก็สามารถพัฒนานะคะ ถ้าเรารู้เราก็จะะพัฒนาโดยอาจจะต้องใส่ไปในแผนของชีวิตเราด้วยว่าเราจะต้องอพัฒนาหรือมีทักษะ ในการในการใช้ชีวิตอย่างไรนะคะซึ่งคนที่มีความสุขในอนาคตเนี่ยในสิ่งแรกเลยเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นคนที่มีการปรับตัวที่ดีต่อสภาพการต่างๆ โดยเฉพาะสังคมที่มีการแข่งขัน แล้วก็มีเทคโนโลยี หลากหลายนะคะแล้วเราก็จะต้องแบกรับภาระในเรื่องของงาน การทำงานที่ที่ต้องการคุณภาพ ต้องการปริมาณนะคะแล้วก็แข่งขันอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการปรับตัวเนี่ยก็หมายถึงลักษณะหรือทักษะความสามารถของบุคคล ที่จะต้องรู้จักปรับในเรื่องของความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง ให้เหมาะสมกับสภาพการที่ตัวเองจะต้องไปเผชิญ หรือสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นคนสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา ให้ได้ดีแล้วก็ให้ได้เร็วที่สุดนะคะ อันนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับศักยภาพของแต่ละคน แต่สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ฝึกฝน จนเป็นทักษะ ชีวิตในเรื่องของการปรับตัวค่ะชีวิตเราก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะไม่ตึงไปไม่หย่อนไปนะคะเราก็จะผ่านพ้นสถานการณ์ ความกดดัน ความเครียดไปได้ด้วยดี แล้วก็ราบรื่นในการใช้ชีวิต พอชีวิตเรามีความสุขปรับตัวเข้ากับงานได้ เข้ากับคนได้ เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่เราอาจจะไม่คาดคิดว่าในการทำงาน อาชีพของเราเนี่ยต้องไปเจอใครต้องไปอยู่ในสถานการณ์อะไร ใหม่ ๆ จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่มีทักษะความสามารถในเรื่องของการปรับตัว ที่เราเรียกว่าเป็นไลฟ์สกิลอันหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้เขามีความสุขในการทำงานด้วยในในการใช้ชีวิตด้วยอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่หนึ่งนะคะสำหรับคนที่จะมีความสุขส่วนประการที่สองนะคะ เราก็จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอนะคะ ที่เรียกว่า creative thinking อันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งสกิลของคนรุ่นใหม่ แล้วก็คนที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน แล้วก็มีความสุขในการทำงาน มีชีวิตที่มีความสุขด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีทักษะตรงนี้เนี่ยก็จะมีชีวิตที่ไม่จำเจซ้ำซาก นะคะ มีการเปลี่ยนแปลง มีการปรับเปลี่ยน มีมุมมองใหม่ๆนะคะ เพราะฉะนั้นชีวิตเขาก็จะดูมีชีวิตชีวาค่ะ แม้กระทั่งการแต่งกาย การเปลี่ยนลุคบุคลิกภาพของตัวเองเนี่ยเขาก็สามารถครีเอทตัวตนของเขาได้ให้เหมาะกับอาชีพการทำงาน เหมาะกับ การที่จะไปพบปะผู้คนอย่างนี้เป็นต้น อันนี้คือเรื่องใกล้ตัวนะคะ นอกจากวิธีการทำงานในแต่ละวัน กระบวนการเรียนรู้การทำงาน เราก็สามารถคิดสร้างสรรค์สรรหาที่มีความแปลกใหม่ แล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้การใช้ชีวิตการทำงานของเราอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่รู้สึก เบื่อก็จะมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ ถ้าผู้เรียนมีอยู่แล้วนะคะ หรือถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมีน้อยไปนะคะ ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถใส่ไปในเรื่องของแผนชีวิตเราด้วยว่าต่อไปนี้เราจะต้องพัฒนาเรื่อง Creative Thinking เพื่อชีวิตเพื่องานของเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะ เราก็จะมีความสุขในโลกปัจจุบันแล้วก็โลกในอนาคตอย่างนี้นะคะะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะ เป็นเรื่องที่ 3 เนี่ย เราจะต้องมีความอดทนต่อสภาวะความยุ่งยากต่างๆ ในชีวิตนะคะเพราะว่าทุกคนก็คงจะได้เผชิญแล้วก็เจอกับตัวเองบ้างนะคะในการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็โลกปัจจุบันเนี้ยมันมีปัญหามีอุปสรรคหลากหลายในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่อง เรื่องใหญ่เรื่องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นคนที่จะมีความสุขคือจะต้องมีความอดทนต่อความยุ่งยากต่างๆในชีวิต อันนี้ก็เป็นไลฟ์สกิลอันหนึ่งหรือที่ภาษาทั่วๆไปในตระกูลคิวอะค่ะนอกจากมี IQ EQ แล้ว ตัวนี้ก็ยังเป็นในเรื่องของ AQ นะคะก็คืออ ความสามารถในการเผชิญต่อสภาวะความยุ่งยากว่าเราจะมีอดทนที่จะเผชิญนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ เราไม่ใช่แบบว่าอ่อนละลายเหมือนขี้ผึ้ง อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ แล้วก็ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างอย่างเหล็กกล้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องอดทนในสภาวะแบบนี้อยู่ในความพอดีนะคะอะอันนี้เราก็จะมีความสุขนะคะ ความเครียดก็จะ จะน้อยลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะในเรื่องที่4นะคะ คนที่จะมีความสุขได้ในอนาคตหรือในสังคมปัจจุบันเนี่ยจะต้องเป็นคนที่สามารถให้ความรักแล้วก็ให้อภัยคนอื่น ได้เร็วแล้วก็ได้มากๆด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ EQ ด้วยเหมือนกันนะคะ เพราะว่าถ้าเรายังเก็บมี คติ มีอคติ นะคะะตัวเราก็จะมีแต่ความรู้สึกที่ไม่สบายใจหรือมีความ ครุกรุนในเรื่องของอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาเนี่ยอยู่เรื่อยๆมันก็จะบั่นทอนพลังชีวิตของเราให้ถดถอย เราก็เริ่มจะเบื่อในเรื่องของการทำงาน ไม่อยากจะเจอเจอหรืออ่อนล้านะคะ ที่เราเรียกว่าเซ็งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ หรือชีวิตเราเริ่มเริ่มไม่สมดุลชีวิตแล้ว เริ่มไม่บาลานซ์แล้วหรือที่เรียกว่าเสียเซลเพราะคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะวัน ถ้าเราสามารถปรับความรู้สึกเป็นเรื่องของความรู้สึก แล้วก็เติมเต็มความรัก แล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยคนอื่นแม้กระทั่งในเรื่องของให้อภัยตัวเอง ถ้าทำพลาดหรือทำไม่ได้ตามเป้าหมายอย่างเงี้ยนะคะ ด้วยอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆ เราก็ควรจะไต่ตรองแล้วเราก็ต้องให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่น แล้วก็เติมเต็มความรักให้กับตัวเองให้กับผู้อื่น มันก็เหมือนจับเหมือนกับเป็นพลังชีวิตให้เราขับเคลื่อนเป็นแรงจูงใจ เป็นแรงบันดาลใจให้เรา ไปข้างหน้าได้ต่ออีกนะคะ เพราะนั้นเราก็จะมีความสุขได้อีก ไม่ใช่มีแต่ความทุกข์ที่ยาวนานนะคะ เพราะนั้นก็จะต้องตัดขั้วตัดวงจรอันนี้ให้ได้เร็ว แล้วก็เติมไปเข้าไปใหม่ เราก็จะมีความสุขอยู่ได้ และสิ่งสุดท้ายที่สุดนะคะ คนที่จะมีความสุขเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องเป็นคนที่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองคิดและฝัน ให้เป็นจริงได้ก็จะยิ่งแฮปปี้และจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น มันก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ชีวิตไปข้างหน้าได้มากกว่าคนอื่น อย่างนี้เป็นต้นนะคะ อันนี้ก็เป็นหัวข้อดีๆที่ผู้เรียนจะต้องเอามาประกอบไตรตรองในเรื่องของอการคิด วางแผนชีวิตและอาชีพ เพื่อทุกคนก็อยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะต้องมีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยนะคะ ก็ก็ลองดูนะคะ ซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะ ให้ผู้เรียนเนี่ยได้ลองเขียนว่าฉันคือใครหรือ who am I ลองลองเขียนไปนะคะว่าเป็นยังไงตามหัวข้อที่มีรายละเอียดอยู่ในแบบฝึกหัดนะคะ แล้วก็ลองดูประเมินดูด้วยตัวเองว่าเราปรับตัว ได้ดีไหม มีความอดทนไหม ให้ความรักให้อภัยคนอื่นเป็นไหม มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ แล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะ หรือมีศักยภาพความสามารถอะไร อันนี้ก็ผู้เรียนก็ลองไปทบทวนในแบบฝึกหัดเสริมตรงนี้นะคะ